จึงนึงแล้วเราก็จะ เราก็จะไปเก็บในช่องฟีดสองวันนะคะ ก่อนจะนำมาทำเป็นเมนูผักของอบชีสค่ะ